ต่อมานะคะจากที่เราเห็นว่าค่าจ้างบุคลากรแต่ละส่วนแล้วต่อมาเนี่ยจะเป็นใบละเอียดงบประมาณที่เป็นดีเทลบัตเจ็ตชีตนะคะไม่ใช่ท็อปชีตแล้วนะคะเป็นดีเทลบัตเจ็ตชีตนะคะเป็นรายใบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายที่แจกแจงตามหมวดค่ะนะคะอย่างชัดเจนอย่างภาพที่เห็นนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของของใบรายการทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่า ถ้าเรามีใบรายการนี้เราจะต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ข้อดีของใบที่แจกแจงรายละเอียดของแต่ละหมวดเนี่ยมันเหมาะมันมันทำให้เราเห็นเนี่ยงบสำหรับบุคลากรทำให้เราเห็นค่าใช้จ่ายในกระกระบวนการผลิตนะคะค่าใช้จ่ายจากกระบวนหลังการผลิต แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับแบบฟอร์มแรกนะคะ อันนี้ตัวอย่างนะคะว่าถ้าเรามาดูในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะเราจะเห็นเลยว่าถ้าการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์เนี่ยหัวข้อที่เราจะต้องคำนวณงบประมาณนะคะคือสตูดิโอนะคะมีค่าใช้จ่ายไหมถ้าถ่ายนอกสถานที่มีค่าเช่าที่ไหมมีช่างภาพไหมมีเรื่องเสียง เรื่องแสง เรื่องฉากนะคะ เรื่องงานทางด้านกราฟิกตัวอักษรนะคะต้องมีเครื่องอ่านตัวอักษรไหม ะคะต้องใช้เทปบันทึกภาพไม้หรือต้องใช้รถบันทึกเทปโทรทัศน์ หรือรถ OB OB van นะคะหรือต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารไหมนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นรายละเอียดซึ่งอยู่ในหมวดของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายทำนะคะหลังจากที่เราคำนวณค่างบประมาณในการถ่ายทำเป็นฝ่ายบุคคลนะคะเป็นท็อปชีต หรือจะเป็นดีเทลชีตแล้ว เราสามารถคำนวณเวลาเราโดยใช้แกนชาร์ตเนี่ยเข้ามาคำนวณนะคะซึ่งแกนชาร์ตเนี่ยมันจะเป็นตารางแสดงกิจกรรมของการดำเนินโครงการนะคะโดยอาศัยกราฟแท่งนะคะซึ่งแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะสัมพันธ์กับเวลาโดยใช้การคำนวณนะคะ เรามาดูนะคะว่าข้อดีของแกนชาร์ตก็คือสะดวกเข้าใจง่าย นะคะควบคุมกำหนดระยะเวลาเป็นแนวทางในการควบคุมนะคะเมื่อถึงเวลาที่จะตรวจสอบหรือติดตามเนี่ยก็ทำได้ง่ายนะคะซึ่งถ้าเราพบว่ามีปัญหาเราก็จะพิจารณาจัดสรรหาทรัพยากรใหม่ ให้เหมาะสมหรือแก้ปัญหาตามสาเหตุนั้นๆไปนะคะทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ข้อเสียก็คือว่าเขาไม่เน้นเรื่องการลำดับกิจกรรมนะคะ นี่คือตัวอย่างของการคำนวณแกนชาร์ตนะคะ สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่า เราจะต้องแยกกิจกรรมออกมาว่ามีกิจกรรมใดบ้างนะคะ เช่น เราแพลนนิ่งไหมเราถ่ายทำเมื่อไหร่ตัดต่อเมื่อไหร่นะคะทำเสียงเมื่อไหร่ หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องคำนวณเวลาที่เร็วที่สุดที่เราคิดว่าเราจะสามารถทำงานนั้นได้ เราแทนด้วยตัว A นะคะที่อยู่ด้านล่างของจอนะคะ แล้วคำนวณเวลาที่ช้าที่สุด คิดว่าเวลาที่ช้าที่สุดของงานนั้นเป็นยังไง เป็นตัว B นะคะ หลังจากนั้นเราคิดว่าเวลาที่มันเหมาะสมและเป็นไปได้ที่สุดของงานนั้นเนี่ย เราแทนด้วยตัว M นะคะ หลังจากนั้นไม่ยากเลยค่ะ เราก็เอาตัว A ตัว B ตัว M นะคะ มาแทนสูตรทางทางทางบนนะคะ จากตารางที่เห็นนะคะ เราจะได้ตัวเลขวัน ซึ่งตัวเลขวันมันก็จะบอกเลยว่า เราอะสามารถทำเร็วที่สุดได้กี่วัน นะคะทำช้าที่สุดถ้าเราเลทเนี่ยได้กี่วันนะคะ และเป็นไปได้เนี่ยควรจะเป็นกี่วัน เมื่อได้ตัวเลขนี้มาเราจะรู้เลยว่า ถ้าเราช้ามากกว่าเวลาที่ช้าที่สุด สิ่งที่ตามมาก็คืองบประมาณนะคะ จะตามมา ซึ่งอาจจะทำให้กองถ่ายของเราเนี่ยเกิดสะดุดรวน เพราะว่างบประมาณเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะ ก็สำหรับโมดูที่ 4 ในเรื่องของการจัดตารางการถ่ายทำก็สรุปง่ายๆ นะคะ เราจะมีรายละเอียดที่เป็นตัวเอกสารขึ้นให้บนเว็บไซต์นะคะ เดี๋ยวจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอ